เธอเนี่ยหน้าเหมือนพ่อเลยเนาะ โอ้ก็ว่าไปไม่เหมือนหรอกนาอ้าวเธอมาถึงน้านยังเนี่ยนั่งคุยกับพ่อเราเพลินเลยดิ